มาครับครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในสล็อตพีจีกันอีกเช่นเคยนะครับทุน555 บาทเลขสวยกันซะด้วยมาขออนุญาตล้างครับ กัน10สปินกันก่อนละกันนะครับผมนะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกม Way of g i l e n กันนั่นเองนะครับจัดไปหูยถูกทองมาเต็มกราฟเลยว่ะตั้งแต่เริ่มเลยเหรอเคเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องแล้วว่าช่องสองมาไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไง มาดี ผมถือว่าเปิดมาได้ดีเลย ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะเมื่อนะกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับผม จัดไปสวยมาดีจากฝาขอยัดยัดฟีเจอร์กันเลยละกันเนาะเบ็ดห้าจุกกมา สเก็ตเตอร์ 5 ตัวว่ะเฮ้ย มาดีเนี่ย เริ่มเลยนะนี่ เอาเรื่องครับผมกาวสปินนะตัวคูณเพิ่มทีละคูณ 2 ถือว่าได้อยู่จัดไป ขอแจมแจมเพื่อน ขอแจมแจมสวยวายมาถึงครึ่งกราฟไปตอนนี้ไหล ๆด้วย A ต่อนะครับผม 30แล้วได้สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งซะด้วยไงแล้วสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งซะด้วย แจมแจม เช็ดขี้มาดีจริงว่ะ มาดีจริงว่ะ มาดีจริงว่ะ ต่อด้วย A นะผมนะแล้วสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งอีกแล้ว สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งอีกแล้ว แล้วคูณสิบไม่ใช่คูณสิบเดี๋ยวสิบเข้าสวยโอ้โหวาเข้าช่องสี่แต่ไม่แตกแล้วดูสปินเข้าเรื่อยๆเลยนะสปินเข้าเรื่อยๆคือแบบ จะกะไม่ให้กูแบบว่าหยุดเล่นสปินเลยโอ้โหดูสปินเข้าอีกแล้วเพื่อนเอาหัวอะไรขนาดนั้นวะน่ะสปินมันเข้ารัวเกินมึงจะไม่สปินกูลดเลยใช่ไหมสวยเพื่อนเอาดีทำดีทำดีมาอีกมาอีกทำไม่แตกก็สปินมาให้กูหน่อย เออ ต้องงาน ต้องงานดูสปินมันเข้าเดียว โหดจัดนะเคด้วยขึ้นกราไปดอกนี้เช็ดเคนะ ตัวคุณไปต่อด้วคูณ 11 ว่ายังไงกันต่อดี โอ้โหลสปินเพิ่มอีกแล้วเมื่อดูดิ สปินเรามิ่งแทบไม่ลดเลยเนี่ย โหดเกินบวกหนึ่งสปินนี่เข้าดีจริงครับผมไปต่อด้วคูณ 13ไหลๆหรือเปล่ายังไงดี ไหลๆหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลเลยแต่ได้สปินเพิ่มอยู่นะ ไม่ไหลแต่ได้สปินเพิ่มอยู่เช็ดเคแม่งมาดีจัดจัดจริงๆวันหนึ่งสปินเนี่ยเจมาผมจังหวะนี้แล้วเคด้วยช่องสองเข้า หรือเปล่าว่ายังไงเคด้วย หรือไม่ก็ผักช่องแรกเอาโหไม่เข้าสักอันเลยวาไปเข้าช่องสามเฉยมึงมาทำไมคูณ15แล้วเว้ยเอาหน่อยเว้ยตัวแพงๆยังไม่มาเลยเจโหยังเบาอยู่ยังไม่เบาอยู่ เคด้วยมาอยู่จังหวะในคูณ17เช็ดเคเอาเรื่องของผมแล้วดูไหลใบการันตีการแตกไปอีกดอกหนึ่งเช็ดโคสามร้อยกว่าบาทนะจังหวะนี้เจเจช่องแรกยังเข้าต่อแบบต่อเนื่องคูณยี่สิบเอ็หมาควายไปแล้วยังไงกันต่อ เค ด้วยช่องสองไม่หรือสิบช่องสามดีโอ้โหไม่เข้าสักช่องแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ ก้อนโต ก้อนใหญ่ก้อนโต ก้อนแรกของวันนี้มาแล้วนะ ครับผมซูเปอร์ไม่กลับไปเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทเมื่อกี้ เอาเรื่องกระเบื้องราวจัดๆครับผมแล้วไปไงต่อสามสปินสุดท้ายนะจังหวะนี้นะตัวแพงมาอยู่จังหวะนี้คูณ23ามาควายไปแล้วยังไงต่อไหลไหม ไหลไหมยังไงดี โอ้โห ไม่ไหลเสียดายสองสปินสุดท้ายครับผมโอ้โหสปินสุดท้ายแล้ว อีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงมาอีกนิดนึง โอเค ไม่ได้เลยนะเรียบร้อยหมดก๊องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแตกไป 1,020 บาท ถือว่าเอาเรื่องกระเบื้องร้าวอยู่ซื้อไป 300 กว่าบาทเองนะ ไปขอยักขยับไป เบ็ดเจ็ดแล้วกันเนาะเบ็ดเจ็ดเบ็ดโปรดผมมาเอ้ยเบ็ดสิบไปเลยดีกว่า เรามีพันกว่าแล้วนี่ว่าไปลุยกันต่อเลยผม ก็ถ้าหาว่าท่านผู้ชมคนไหนนะสนใจตามผมมาเล่นนะครับสามารถตามผมมา สมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเยนแล้วก็ราวอลเล็ตด้วยนะครับเพื่อนจัดไปสแปดสปินแล้ว ตัวคูณเพิ่มทีละคูณ3 นะ ถือว่าได้อยู่แหละมามามายังไงกันดีรอบนี้ยังไงกันดี ขอแจมแจมดิ มาผมมาสิบสวยงามหมาไฟคูณเจ็ดนะสิบบาทก็ยังดีเว้ยเออเราเป็นตัวแพงอยู่เช็ดเคร้อยยี่คูณสิบไปแล้วนะ ตัวคุณมันเพิ่มไวจัด ตัวคุณมันเพิ่มไวจัดไงขอไหลๆมาเพื่อนคูณสิบสามไปยังไงต่อไวช่องสามโอ้โห แต่ไม่แตกเสียดายไม่เป็นไร ไม่ไรเอามาใหม่เอามใหม่ไวช่องสองไม่แตกเหรอกูทำจริงเหลอสองสมิแล้วเนี่ยโอ้โหสองสมิสุดท้ายแล้วเพื่อนเอาหน่อยอย่าเพิ่งเงียบเพื่อน เออนิดนึงเอาเว้ยคูณสิ13หมับให้ ไป แล้วคูณสิบห้ามา ต่อคูณสิบห้ามา ต่อ จังหวะ นี้วายช่องสองสวยงามเคด้วยขึ้นกราไปนะหมับให้สามร้อยกว่า บาทเช็ดเค มา แล้วเว้ย มาแล้วเว้ยเริ่มมา แล้วสิบมา ต่อ จังหวะ นี้ ไปคูณสิบเก้าเช็ดโคก นะ คูณยี่สสิบองมา ต่อ ไป ยัง ไง กัน ดี เอา เรื่อง อยู่ เอา เรื่อง อยู่ก้อน ใหญ่ก้อนโต มา อยู่กับผม จังหวะ นี้ ก้อน ใหญ่ ก้อน โต ถือ ว่า เข้าอยู่เมกาไปสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเอาเรื่องมาเจมาขึ้นกราของคูณยี่สสิบองมาขอให้ไปยังไงดี เป็นสุดท้ายแล้วด้วยไงเป็นสุดท้ายแล้วด้วยไง ขอยาวขอยาวๆยังไม่กำไรเลยฮัลโหลยังไม่กำไรเลยโอ้โหขับคุณว่าเช็ดโคเอ้ยได้มาหกร้อยกว่าบาทเลยนะเมื่อกี้ เห็นอยู่เสียดายหกร้อยสองบาทเองครับผมซื้อไปเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาต่อมา ส่งท้ายกันไปไม่รู้เรานีจะได้หรือเปล่าทำาไม่ได้ก็ออินแล้วนะเฮ้ย เราไม่ได้อยู่ตรงนี่นะอยู่ตัวคูณคูณคูณคาณสั่งมนเดิมปะ สปินเยอะด้วยคูณสปินสิบเลยนะสปินสิบตัวคูณคูณสามรอบนี้น่าจะได้อยู่ผมมา ลองดู ลองดู สวยงามเคด้วยเคด้วยกับ A ขอไหลๆก็พอเพื่อนขอไหลๆก็พอ ตัวคูณมันเพิ่มโหดจากเกมนี้คูณสี่มาขอให้ไปนะยังไงต่อคูณเจ็ดคูณเจ็ดไหลเอาเรื่อง เคด้วยมาไหมเคด้วยหรือว่าสิบมึงเข้าคนละช่องกันในเวนเสียดาย เออมาช่องสองผมจะไม่แตกว่ะคูณสิบแล้วนะคูณสิบแล้วนะ เอาหน่อยเว้ยคูณสิบแล้วนะสวยขึ้นกลับไปจังหวะนี้มาพ่ายไปยังไงกันต่อดีครับผม ไหลไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลไม่ไหลแต่ได้สปินเพิ่มมานะไม่ไหลแต่ได้สปินมาอยู่นะครับ เอาเรื่องเคด้วยมาจังหวะนี้หมับไปไปคูณ13 แล้วไปต่อด้วยคูณ16แล้วได้สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งนะสปินเพิ่มมาอีกหนึ่งครับผมยาวไปยาวไปเลยยาวไปยาวไปเลย ลับมาขอทุนกลับมาก็ยังดีนะเคด้วยโอ้โหไม่แตกดี่ยเพิ่งไหลเพื่อนเอาอีกให้หน่อยเอาให้หน่อยได้ไหม16คูณ16หมาพ่อไปแล้วเคด้วยช่อง3มาหรือเปล่าเคด้วยเคด้วยเข้าซะด้วยสวยงามแล้ววายช่อง3มานะจังหวะนี้ วายช่อง 3 เข้าจังหวะนี้น่าจะไม่ทำให้เราผิดหวังโอ้โหแต่ไม่แตกเฉยเลย แต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่นะก้อนใหญ่ก้อนโตไป 226บาทเอาเรื่อง4สปินสุดท้ายผมมาว่ายังไง เออเจมาขึ้นครับหมับอใายไปคูณ22 7K ตัวแพงไงเคด้วยมาต่อจังหวะในคูณ25หมาบ่อายไปอีกดอกหนึ่งร้อยหนึ่งนะเอาเรื่องกระเบื้องแล้วผมมานี่แหละมันต้องอย่างนี้ดีวะก้อนใหญ่ก้อนโตมารัวรัเมกาไปอีก400กว่าบาทเอาเรื่องกระเบื้องราวจัดจ้าสองสปินสุดท้ายแล้วผมสองสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายแล้วว่ายังไงหมดกล่องแล้วหรอ โอเค หมดกล่องแวนพี่เรียบร้อยครับรู้เรื่อง แตกไปทั้งหมดเท่าไหร่วะน่า จะกำไรอยู่นะรอบนี้ แต่ไป 948นะถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะ โอเควันนี้ผมก็ขอพักวัดเวงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเมื่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับและใครสนใจมาเล่นนะเพื่อนนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่โปรโมทเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านไอเย็นแล้วก็ราบอลเลตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ